ไม่มีตำรวจเลยตอนกู ไอเนี่ย ไม่ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นยิ้มก็ดีไงไอเนี่ยคือขาอะไรไับอะคนดไไอเนี่ยคืออะไรตอนมึงไอเนี่ตำรวจเลยตอนตอนตีเราก็ต้องแกล้งเงียบไปก่อนดิที่จะทำให้ไม่รู้จักกันไงสัตว์ ดูโจเดี๋ยวดูดิมันจะชนอยู่แล้วล่ะดูดิรถมันแรงแค่ไหนอะโอ้ยิงล้อแบงซะเดี๋ยวนะชาติไหนมาแล้วจะจุกมาครับเราได้บ้างพี่ต้องดิไปกูนั่งหลังน้ำมันด้วยตามด้วย นั่งหลังไอ้แจ็ค เอาเดเอาเด้ต้มันเป็นควเสียสละเฮ้ยมึงมึงให้เปิดไปนั่งได้จริงเหรอแจ็คเอานั่งตักแอร์ไงด้านหลังก็มีแอร์เฮียไม่มีคันนี้มีแต่ลมมีคันนี้มีคันนี้มีเฮียจุกซ้อมด้วยนะไอ้สัตว์ไปไปซ้อมเอาน้ำมันด้วยเติมน้ำมันด้วยเออนี่ไงก็นี่ไงมันชนกุยอะไอ้โกมันอยู่โรงพยาบาล ป๊บนึงต้องรถก่อนต้องรถก่อนมันไม่อู่ตรงนี้ไอ้ควายเอ้ยไอ้ควายมึงอัพแผ่นเที่ยอะไรไม่เนี่ยไอ้โง่ ไอ้เที่ยมึงัอัพแผ่นได้นะไอ้สัตว์โคตรโง่ทีนี้กูเพิ่งมาแหละไม่กูกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยบอกก่อนไงมึงไม่รู้ไง มีใครเห็นเคสซี่ปะเห็นแต่น่าจะอยู่ในคุกเปล่าแล้วมึงทิ้งพี่ตูนได้ไงเนี่ยสตีเจอกหน้าโรงพยาบาลเมื่อกี้หน้าโรงพยาบาล หน้าโรงพยาบาลล่าสุด เจอแกหน้าโรงมาแล้วแกก็วิ่งหายไปไหนไปแล้วเฮ้เปลี่ยนคนขับเปลี่ยนคนขับไอ้เซิร์ฟมาขับ ให้เซิร์ฟมาขับไอ้จุกลงเลยตำรวจว่ามึงกับไปตำวจว่เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟมาขับ โอ้ยิ้มเลยย่าจุกยิ้มเลย ยิ้มเลยสัตว์มานี่มานี่ยิ้แน่ใจเสีใจเนี่ยเสียใจไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้หลานเหี้ยไอ้สัตว์ อ้าวเซิร์ฟซ่อมรถด้วยไปเติมน้ำมันด้วยเซิร์ฟเอ้ามีส่วนทำเพี้ยอะไรล่ะ เออย่าจุกเกเรนะไอ้สัตว์ ขอได้เถียงนะมึงเฮ้ยมึงทำถูกแล้วไอ้โงอมึงไปด่ามันทำเฮี้ยอะไรเซิร์ฟเอาเอาือได้ใส่หัวแม่งเลยสัตว์ไม่มีตังค์ว่ะแต่มึงอะไรเนี่ย มึงไปกดดิ มึงเข้าไปกดธนาคารใหญ่มาเมื่อกี้โอ้โหนั่งกันมาสี่คนไม่มีตังค์เลยหรอเกินไปกูโดนไปกดดีเฮี้ยคนขับรถได้สัตว์ คนขับรถอ่ะไอ้เฮี้ยโคตรแรงแล้วโอ้โตุลตาสี่สามคนด้านซ้ายก็มีเฮี้ยอยากเลิกว่ะไปกด ไอ้นี่ไอ้เซอร์มันวิ่งหนีผมอีกถ้าผมเล่นไม้อะเดี๋ยวดูดูมันไม่ยอมปาดเนี่ยวะมันเข็ดไงมันโดนมึงฟันหัวไปทีนึงอะสู้ไม่ไหวอะรู้ว่าสู้ไม่ได้อะกูตีแล้วกูก็ชุบป่ะ เออไอ้เหี้ยตีตีฆ่าฆ่าเพื่อนแล้วกูตีแล้วกูรับผิดชอบอะจบครับออะไเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาดีไอ้เหี้ยมาดีไอ้เหี้ยมาดีมึงหายไปไหนสามวันไอ้สัตว์เอออออดีอดีอดีสองวันนี่ ผมโดนเมอร์น่าเข้าสิงเลยจะเป็นยาอ่อน ไอ้เหี้ยกระจอกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแจ็คแจ็งชนะป้องมาได้เลยไอ้เหี้ยด่ากระบือเวงสงสารกระบือเลยไอ้เหี้ยด่ามึงอะไฟไอ้เหี้ยเท่มากมั้งไอ้เหี้ยทำเป็นเก่งฉลาดยังไม่ได้เก่งเหี้ยหรอกไอ้ไฟจอกไอ้สัตว์ทำเป็นตัวตึงไอ้เหี้ยกองทัพกองทัพนี่พูดเองปะคือคนที่เรียกฉายาใครเขาอวยมึงวะเรียกนะไอ้สัตว์ใครเขาอวยมึงวะขยะอยเองขยะไอ้เหี้ยจริงครับไอ้จุกนี่มันโง่มึงเหมือนขยะเน่าไอ้เหี้ยเอี้ยผีเน่าลงผุมือมือคือผีเน่าเหี้ยจุกลงผุไอ้สัตว์ ไอ้แจ็คคือปันหล่อไอ้แจ็คอะเียว่าเราหวไอ้แจ็คปันหล่ออยากมันหล่อให้แจ็คไอ้สัสมึดเหี้ยไปเรื่อยฟันกูหล่อเพราะกูโดนหมอถอนฟันแล้วมึงจะฟันหล่อเพราะเรากูเตะปากไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่มึงดูดฟันหล่อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มึงจะร้ายขึ้นทำเหี้ยอะไรเนี่ยโดนดูจนฟันหล่อไม่ใครตีไอ้ใครนี่กันนะมึงดูเด่ยอ๋อจบแคปซูลไอ้สัสไม่ใช่ไม่ใช่คือเคตีกัน มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนั้นคือว้าวไม่ออกแล้วไม่ได้มีน้ำปะ ได้กูโทรแจ้งเพียงแป๊บนึงรอเด็กกูโทรกนดหกูโทรหาสายแป๊บนึงเฮ้ย ขอโทรศัพท์ โทรศัพท์ก็อยู่ดนี่ไงนี่ไ้มันอยู่เนี่ยเต็มเลย เออ เต็มเลย มาโทรหาสายสายลุกไปอยู่นั่นแะเฮ้ยแจ็คอย่าพูดจต่นะนมาม่ามาม่ามีแค่น้ำีนี่ต่อให้เนี่ยปกติไม่เคยต่ออะไรให้ขนาดนี้มาก่อนอีเคที่ทำวายวกูดิเคที่ทำทำทรงยิงนะทำทรงอยู่รถยิงนะไอ้สัตว์เออผมไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยจุกใช่ป่ะไหร่งไม้เดียวปะ ตรงตึงงผมวเดี๋ยวะทำฟอร์มแบบจะเปิดไม้แรกไงโอกคเรียบร้อยตงตงตรงตึงไงเทียเป็นตำรวจต้องนานไอ้เหี้ย แต่ความแม่งแม่งไม่มีเลยจ้ะเอาตรงๆคือ แกงไอ้เป็ดคือแกงไอ้เป็ดคือ ต้มจืดแบกอ่ะใช่กูยอมเลยต้องจืดหัวจริงไอ้สัสต้องจืดของจริงสุดละจะไปพักที่แม่งดำอย่างเดียวเลยเออแม่งดำอย่างเดียวเลยข้างรถไฟ เหียอีสัตว์ไปอีสัตว์จุก ได้เหี้ยไปดิตรงนี้ทำไมล่ะจูไอ้เชี่ยมาดีมึงขับรถหรือมึงใช้ขับควายวะไอ้สัสอ่ะมึงให้ควายขับมึงไหมเนี่ยมึงให้ควายขับมึงหมเนี่ยมึงใช้พวกอะไร มึงใช้ตีนเหยียบคันเร่งหรือว่ามึงเอาเอาหัวไปเหยียบคันเร่งไหมควายเออฟูเรียมันจริงก็ฟูเรีย รอให้มันออกไปไกลๆก่อนดีมึงโง่จังวะมหิวอะไรอ่ะงทัพเฮียอกองทัพมีสมองวะเนี่ยมึงอ่ะมโยนมันมันก็เข้ามาหาเพื่อนมันเหมือนเดิมเลยใช่ไหมมันบอกมันบอกมันจะโชว์อีโมสิตเมื่อกี้ มันจะบอกจาอ่อนนี่ที่เห็ตายคนแรกเลยสัตว์อะ่ไอ้เหี้ยจอจุกเป็นมัวซะวะมึงเว้ยเน้นเกิดเทนนิ่งกดเน้นกดอีเกิดอ่ะมึงได้มาดีเน้นกดอีได้ก็เอาเไฮไลท์เนี่ยเทนนิ่งกับมึงแต่ต้องจืดแบบไม่ได้แล้วแจ็ค มันมันชุบหมดแล้วแจ็คกูนับกูนับเลยถึงห้าแน่นอนอ่ะอ่นชุบหมดมันชุบหมดมันชุบหมดบอกให้ ลงมาเจอชอบแกกำลังไปกระลาดสนามม้าแน่นอนอ๋อเดินมาถึงมาที่น้าโรงที่บานมากสุดสิบห้าคนตรงนี้แค่สิบห้าไอ้มาสุดมาสุดตีตีตีตีฟังแจ็คนะตีตีอย่างเงียบเตะเตะเตะเตะไปอยู่ปะอาลาลาล้านไปไกลกว่านี้กัน เรามีแค่หกคนหกคนหมดปะฮัลโหลอยู่ไหนฮัลโหลอยู่ไหน อยู่ไหน เราเล่นไม้หกอยู่ไหนนะไม้หกเลย ขึ้น ขึ้นรถ ขึ้นรถดน้าโรงพยาบาลจะบวกแล้วดน้าโรงพยาบาลจะบวกแล้วด่วนอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีการแลกเกตหลังแลกเกตหลังแลกเกตมึงอยู่พับอไก่ โอเค ตีโอเคชื่อครับจะชื่อเลยโอเค ผับไอจุ๋มบอกว่าตีไอนี่นี่อติเมื่อกี้จุ๋มบอกว่าตีตีเป็นไหนตีน้องตีจริงด้วยอันนี้ถามคนในรถได้ถามคนในรถได้ถามคนในรถได้ถามคนในรถได้แม่งคนตีนเลยเนี่ยตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตหรอเกียวหวานถามคนในรถได้กันน้ำพึ่งอ่ะได้กรนน้ำพึ่งอ่ะตอนนี้น็อตบอกว่าอันนี้ไม่เอาพี่เอาน้องแล้วไม่เป็นไรจุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอพี่ชายมึงไม่ต้องมาหาวันนั้นวันนั้นไม่บอกว่าอะไรวันนั้นบอกว่ามีพี่ตูนมีจุกใช่ป่ะวันนี้บอกว่ามีตีมีจุกมันโอ้โห ไอพี่ไม่ไม่ไม่เรียกใค่ด้วยแนี่ดีกว่าพี่เชื่อใครดีกว่า ผมไม่เคยด่าพี่ไม่เคยไม่เคยทำร้ายพี่ไม่ว่าพี่ โอ้ไม่ด่าม่ด่าไมาย่าปัญหาในสัตว์รอยที่อะไร มึงกับมึงกระดาษกูไอ้แจ็คเสียไอ้ที่อะไรอะไร แล้วเกี่ยวอะไรก็เลือกไอ้นี่อดีก็คืออดีตเด็กก็ปักจก้ก็ปักก้ก็ปักจก้ก็ปักก้ก็ปักจก้ก็ปักแก้ก็ปักจก้ก็ปักแก้ก็ปักจก้ก็ปักแก้ก็ปักจก้ก็ปักแก้ก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักแกก็ปักจกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักก็ปักกปักกก็ปัปักกก็ปัปักกก็ปัปักกก็ปัปักกก็ปัปักกก็ปัปักกก็ปัปักกก็ปัปักกก็ปัปักก ไปไปไปไปไปมันมันมันอยู่ข้างไปไกลๆอย่าเพิ่งใจเย็นนะเว้ยได้มันตำรวจอยู่ ก็เหมือนป้าเก่งก็เก่งอ่ะสวัเพื่อนไปจอดรอเราเลยเหรอไอ้ย่าตึงไปเปล่า ไหน ผมมารอมุมสูงเลยนี่ไงไม่ได้ไฮ้ยมุมสองมันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนแบบไอ้เหี้ยอย่าไปกลัวเด็กสัตว์มันเปลี่ยนแบบบัมเดเซิร์ฟบัมเดเซิร์ฟเออเดี๋ยวมึงสภาพมึงไอ้เคอยู่หลังเคอยู่หลังเคอยู่หลังแจ็ค แม่กูบัมบันบัมใครอะดามามาลงเลยลงเลยลงเลยลงเลยลงลงลงลงขึ้นไปที่สูงลงไปที่สูงลงไปที่สูงไปที่สูงไปที่สูงลงลงไอ้ดาบกูขาดไปที่เสือไปที่เสือไปที่เสือลงลงลงไปเลยก็ได้ไหวป่ะชุบชุบชุบเซิร์ฟเซิร์ฟ ละกันหนึ่งศพสวย สวยเคสวย สวยนู่นนู่นอ่ะโชว์ไปอืมอะไรเคอะไรเคอะไรเค เก่ยวบุตรด้วยครับ เก่ยวบุตรด้วย เก่ยวบุตรด้วยครับเก่ยวบุตรครับไม่ทันเด้ยเก่ยวบุตรด้วยครับตักไม่เดินถือเลยครับจะรอครับ ไม่ได้เก่งไม่ได้ตึงเฉยอ่ะเฉยอ่ะไม่ไม่ไม่นี่คือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยวเยี่รถเปล่ากับแบบไอ้เหี้ยใขยะไปแต่กันสเต์ดูแล้วมึงอ่ะเอาตำรวจมา ออกมาทำเฮียอะไไอสัตว์กูบอกว่าอะไรมึงอย่าออกนะมึงถ้ามึงจบกับกูรอเดีวมึงตายแน่เฮียเคมึงจำไว้โ่มึงตายอ่ะสมสาหัสเข้าโรงพยาบาลไหนเฮียกูดมคานเหมือนกิ้งกืออะไรนะเรื่องต่อสู้ก็แพ้ใช่ป่ะจ๊ะเรื่องผู้หญิงก็แพ้ป่ะเฮียเออนองจับไม้อ่ะจับตีไม้อ่ะจับตีไม้อ่ะตีป้อนตีป้อนป้อน มันป้นที่ไหนแจ้งอะตำรวจ มันแจ้งตำรวจเนี่ย แจ้งเรียนเขาตำรวจรูปหน้าตีเลยรู้ป่ะว่าเขาไม่เอามึงอไอเคเอ้ยเฮียกูไม่ต้องทำอะไรเขายังเลือกกูไอเคมึง่ากูหลอนั่นแหละมันขึ้นแค่ใกล้บรเลยนี่ เจ็บนะ มึงพยายามแทบตายเฮียเขาก็ไม่เอามึงอยู่ดีสุดท้ายแล้วอะจับอะไรเนี่ย มาตีปพ่นรถมึงล็อกไหนอะวแจมาด้วยเขาบอกป้นอ่ะไขาอกป้นอ่ะไหนอะไม่ได้โฟนไม่ได้โฟนเขาบอกให้เก็บอาวุธตอนแรกตำรวจเขาเดินมาให้เก็บเออวุธ อะไรวะกูวิ่งขึ้นมาบอกกูปล้นอะไรอย่างอย่างอย่างนี้เขาก็ต้องจับคนที่หน้าคุกมเออตีต่อหน้าเลยนะนะใช่นะเขาตีต่อหน้าเหมือนไกัน่ไม่หมาถึงอันนี้อะไรอ่ะป้ามันมันตีรแจ้งเตือนใหม่มันเป็นระบบแจ้งเตือนใหม่ปกติป้นอ่ะปุ๊บถ้าไม่ใส่หน้ากากมันจะขึ้นหน้าตีมาโชว์ให้ตำรวจไม่แล้วไม่แล้วไงต่อเอาดีๆแล้วแล้วหลักฐานนะไม่คนหน้าเหมือนไอ้ตีก็มีอยู่หลายคนนะขอหลักฐานหน่อยถ้าอย่างนั้นขอหลักฐานหน่อยะแล้วหลักฐานนะใช่ไมันมันจะงั้นไม่ไม่ฟังแล้วฟังอย่างนี้นั้นถ้าเกิดถ้าเกิดนในเมืองบน เออแล้วมาโดนจับเนี่ยไย่งได้หรอบริเวณใกล้ เอ้าไหนอะใกล้ไหนแล้วไหนลักขานนะกูก็ยิงใกล้ก็ต้องเห็นเปล่าเอออยู่มันได้ีไปด้านล่างมันต้องเห็นแล้วจะจับจะจับอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ปะมันไม่เมคเซนต์ไม่หน่อยหรอมีความเมคเซนต์ตรงไหนบ้างอะไม่เข้ามาเทนหรือเปล่าไหนระบบไหนไหนมึงถ่ายรูปมาดิไหนมึงดูดิว่ามันจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าระบบมาปุ๊บเอามาสอดคล้องกับการที่ตัวเองใช้เลยอ่าแล้วคุกเข่าดยแชร์คุกเข่าดยเช็คอ่าลองดิ แคปดิแคปดิครับดิเออแคปแคปเอคนต่อคนอะคนต่อคนพร้อมกันนะล็อกกูเลยละล็อกกูเลยระบบใหม่มาล็อกกูเลยล่ะอ่ะขึ้นปะไอ้เหี้ยไม่มีประกงประกาศให้ประชาชนเขารับรู้เลยไหนไหนเอามาดูดิขึ้นลงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เงินแดงเงินแดงไม่พี่แล้วไอ้ยแล้วไอ้ไอ้แชกคมึงอย่าฟ้องเถอะะกูขอร้องละแจ็คเอเวนไหนอ่ะไหนอ่ะขอดูระเดงทวิตให้ครับ ขึ้นมา มันส่งในข้อความไม่ได้เดี๋ยวคือเพื่อเขาคือไม่ต้อรู้งจะต้องคือต้องบอกให้ประชาชนรับรู้ด้วยไม่ใช่แบบ เออไอ้ที่มีระบบใหม่เข้ามาไม่มีบอกอะไรไม่มีกล่าวเยมาถึงล็อกล็อกอย่างเีเลยอติป้นอติป้นกูงงเลยตัวพี่ตูนโอลูกพี่หน่อยครับพี่พี่ตูนโอลูกพี่หน่อยครับพี่โอลูกพี่หน่อยใช่เหรอกำลังหัวร้อนเหรอใช่กำลังหัวร้อนโอลูกพี่หน่อยพี่เอารถไปเกล่ยมนไ่เซนร้วนไม่เซน้จีร้อนนจีเซนร้อนจีร้อนจีอจีอร้อนลูกจีฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดี เคยไปกินข้าวตำรวจแบบเถียงมาหน่อยก็ขึ้นขึ้นหนักอ่ะขึ้นหนักอ่ะหนักอ่ะแบบหนักอ่ะหนักอ่ะไอเนี้ยไม่มีเซนเลยไปสุดเพดานไปสุดเพดานอ่ะเอาก็เขาทำวุติดกล้องมาไม่รู้หรอไม่มีตำรวจเลยตอนกูไอเนี้ยไม่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นยิ้มก็ดีไงไงเนี้ยคือขาอะไรได้จับอคนได้ไอเนี้ยคืออะไรตอนมึงไอ้ตำรวจเลยตอนตอนตีมันอยู่มีตำรวจอะไรวะตอนตีใช่ไหมไม่หรอกตีผมว่า อาจริงมันเป็นคนีหน้าขึ้นโชว์ไงอย่าเถียงเขาเออมันมันเถียงไม่ขึ้นอ่ะอันนี้จริงนะเลยไม่ ไม่ได้เถียงไม่เข้าใจเข้าใจไม่ทำเสียงกระจุกเลยไม่ใช่ ไม่ใช่เข้าใจเข้าใจดีเลยว่าอ่ะว่าว่าว่าจะว่าจะจับเรื่องการป้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่คือต้องบอกก่อนเปล่าว่ามีระบบนี้เข้ามา เออก็ล็อกล็อกล็อกล็อกอย่างเดียวเลยแต่มันแต่มันไม่ควรมันไม่ควรขึ้นหน้าเราใช้เราใช้วิธีการนี้มาตั้ง มันตั้งแต่ตลอดตั้งแต่แรกไงแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันไม่เราต้องมระกาศด้วยไม่ตามจริงถ้าขึ้นหน้า คือเขาจะให้แบบให้เวลาคนพ่นต้องใส่หน้ากากไงอ่าใช่ครับไม่แล้วแกงตีกันนะแล้วกูจะมีเวลาใส่หน้ากากใครจะใส่หน้ากากอ่ะไอ้เหี้ยนั่นแหละวันใส่แว่นอยู่ก็ถือว่าใส่หน้ากากตลกไงมันตลก มันตลกมันฟังแล้วมันตลกตามจริงมันเป็ขึ้นหน้านะครับแล้วผมประกาศก่อนแล้วกันว่าปล่อยอาทิตย์ไหม ประกาศให้ชัดเจนไปเลยว่าถ้าป้นอ่ะใส่หน้ากากด้วยถ้าไม่ใส่ก็จับไปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่้ใช่งประกาศจะไม่ว่าเลยแต่มันอ๋อเวลาจะป้นกูต้องใส่หน้ากากใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้ตีกันกูใส่หน้ากากรอละแค่นั้นแหละเอ้ยแรปแรปแรปแรปอยา้ขอเซฟขอขอรูปใหม่ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวขอจำลองคุกเข่าหน่อยำดูหัวเขาดิหัวเลยไอ้เหี้ยไอ้โจโจมึงปอกปอกคนาีิไอ้เบะะไอ้นะเอาเบะนะ แล้วแล้วอันนี้แ้วพี่มึงอะคุ้มไม่เบรกเลยไม่ใช่แล้วแไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ละขึ้นคอละเอ็นมาละจุเอ็นมาละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะแล้วเอ็นอะไรเลยเอ็นมาละเอ็นมาลวมันไม่มีเซนเฉย ขึ้นเป็นหอาน้ากาศกครับงมาใหม่ อันนี้ไม่ไม่ได้เลยอ่ะคือแบบจะขึ้นบริเวณใกล้ๆอย่างเดียวถ้าไกลก็ตำรวจไม่ขึ้น อ๋อต้องไกลๆใช่ไหมีพาาใส่หน้ากากใช่ครับอยู่ในระยะไม่ไม่ไม่แล้วแล้วถามหน่อยถ้าใส่หน้ากากแล้วถ้าพี่ผ่านหน้าตำรวจแล้วหน้ากากมันตรงกันอย่างเนี้ยจับไหมก็โดนอยู่ดีปะก็ใช่นะคจัับไหมก็โดนใส่หน้ากากไม่ก็ป้นไม่ได้ถ้าเป็นที่เกิดเหตุไงก็ถ้าเป็นที่เกิดเหตุไงก็ต้องถอดไงป้นไม่ได้ดิอะไรเซิร์ฟปุ่มถอดหน้ากากไง ไปไปไปที่เดิมอยู่เลยต้องหน้ากากมาไว้ในในช่องเลยอ่ะไอ้เหี้ยต่อไปเนี่ยใช่ถ้าเั้นถ้าหน้ากากถ้าถ้าเป็นหน้ากากของเรา มันก็ไม่ได้ปะไม่ได้เอาหน้ากากใส่ฮอตบาร์ไม่ได้ด้วยไม่ควรมันควแก้รไงควรจะไม่มีหน้าแค่นั้นแหละกูว่านะเฮ้ยแต่มันเฟี้ยวดีปนเสร็จแล้วมันก็ถอดแล้วมันก็ใส่ไงกูชอบนะมันจะได้ยากขึ้นอ่ะ มันจะได้ยากขึ้นเว้ย่ทุกวันปนมันเห็นเลยไงใช่ทุกวันนี้มันมันง่ายเกินไปเว้ยกูมองกูมองว่าอะไรเฮียจุกอะ คือปกปกติทุกวันนี้มันง่ายอะอยู่ดีๆก็จบป้น แอบป้นอะไรประมาณเนี้ย แต่ถ้าเจอนี้ไปมันก็จะแบบเจอมาแล้วเจอมาแล้วยากกนิดนึงระยะใกล้อ่ะอันนี่มันระยะใกล้เลยเดี๋ยวนี้มันแบบทำอะไรก็แบบง่ายไปหมดอ่ะ อะไรให้มันแบบขึ้นมายากกนิดนึงลงลงโหแล้วใครแม่งใช้หน้าสาบเอททั้งเมืองกูจะจับใครวะเนี่ยเออใช่ปะ จากหน้าเราเนี่ยมันแยกออกรู้เป็นใครอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าสามเป็นอ่ะไม่ไหวนะแล้วถ้าเป็นหน้ากากมันจะมันขึ้นยังไงหน้ากากอ่ะแล้วมันขึ้นหน้าตาไงอเออเฮียจริงไอ้เฮียหน้ากากมันเห็นแค่หน้ากากไว้ไมันเห็นแค่หน้ากากจริง ๆอ่ะหมายถึงหน้ากากที่เราใส่เลยเหรอใช่หน้ากากที่เราใส่เลยอ่ะกับคอปกอ่ะกับคอเสื้อแค่นั้นเองอ่ะอ๋อนี่ใส่หน้ากากเดียวกันแม่งไปดิหมอเดี๋ยวนี้โดนพ่นนี่คือต้องกลับโรงพยาบาลเดียวเลยเหรอพราว่า ฝ่าเฟ what you wanna cry เชื่อมึงแล้วไปสอบ what you gonna die เชื่อมึงแพ้อยู่แล้ว what you wanna lose มันทำไร what you gonna do ส้นตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์กูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะไอ้กูอู้เกย์ได้ไหมได้เรียลไลฟ์อู้อู้อู้เลยฮะอู้ feel like you king feel like this this deep around เมือง family